ครับผมสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์การตัดเย็บนั่นเองนะครับอุปกรณ์การตัดเย็บสำคัญยังไงก็คือสำคัญในการตัดเย็บเสื้อผ้าสร้างแบบเสื้อผ้านะครับ เรามาเรียนรู้กันเลยนะครับนะครับอุปกรณ์แรกที่จะแนะนำวันนี้นะครับเป็นกันไตนะครับกันไตเอาไว้ตัดผ้าลักษณะของกันไตตัดผ้าเรานิยมใช้ 9 นิ้วนะครับตัดผ้าเราไว้ตัดผ้าอย่างเดียว เราไม่นิยมไว้ตัดอย่างอื่น นะครับ อันดับที่2นะครับ เป็นอุปกรณ์การตัดผ้านะครับ แต่วันนี้นะครับ อันนี้เป็นเอาไว้ตัดแพทเทิร์นหรือตัดกระดาษนะครับ เราควรมีการจะแยกอุปกรณ์ในการใช้นะครับ อันดับถัดมาก็คือกล่องช็อคสี ช็อกสีนี่นะครับช็อกสีไว้ทำอะไรเอาไว้ขีดเขียนผ้านะครับ สามารถทำความสะอาดได้ ช็อกสีก็จะเห็นมีหลายสี มีขาว มีชมพู มีฝุ่นเหลือง มีฟ้านะครับช็อกสีนะครับ ลักษณะของช็อกสีก็ประมาณนี้นะครับเราไว้ขีดเขียนบนผ้าช็อกสีนะครับ ทีนี้ได้นะครับได้ก็จะมี 2 แบบอันได้แบบที่1ก็คือได้เนา ลักษณะของได้เนานะครับ จะก็ลุยเปื่อยได้ง่าย เราเอาไว้เนานะครับ ชิ้นส่วน 2 ชิ้นให้ติดกัน หรือหลายๆชิ้นก็ได้ ให้ติดกัน เมื่อเย็บเสร็จปุ๊บ เราก็เลาะได้ง่าย นี่คือได้เนา ลักษณะของได้ได้เนา ได้ได้เนานะครับ จะเป็นสีขาวนะครับ ทีนี้อันดับต่อมาเป็นได้เย็บผ้า ลักษณะของได้ผ้านะครับจะเขียนว่า 60 ก็คือเบอร์ 60 นะครับจะนิยมใช้ของได้ ของวีนัสลักษณะคุณสมบัติของได้วีนัสหรือได้ยผ้านะครับค่อนข้างจะเหนียวนะครับ ความเฉดสีจะแข็งแรงนะครับ เปื่อยได้น้อยกว่าได้เหนานะครับ นี่คือได้นะครับอันดับถัดมาก็คือกล่องเข็มหมุด นะครับเข็มหมุดเราเอาไว้กัดแพทเทิร์นกัดกระดาษ หรือกัดอะไรก็แล้วแต่ที่ให้2อสชิ้นขึ้นไปติดประกบเข้าด้วยกันนะครับ นี่คือเข็มหมุดนะครับอันดับต่อมาลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งต้องคู่กับกระดาษคาร์บอน หรือกระดาษลอกลาย นะครับเวลาเราต้องการนะครับแพทเทิร์นที่จะให้ปรากฏอยู่บนผ้า เราก็ต้องเอากระดาษคาร์บอนกับลูกกิ้งนะครับ เอาคาร์บอนวางเข้าไป แล้วก็ลูกกิ้งกิ้งข้างบนก็จะออกมาอยู่บนผ้า อันนี้เราเรียกว่าที่ลอกผ้า นะครับลักษณะของที่เราผ้าก็จะเป็นมุมแหลม เอาไว้สกิดได้ที่ในกรณีเราเย็บผิดนะครับ หรือเย็บไม่สวย เราต้องการที่จะล็อกนะครับ เราใช้เรียกว่าที่ล็อกผ้านะครับอันดับต่อมาเหล็กแหลม อันดับต่อมาเป็นเหล็กแหลมนะครับ เหล็กแหลมนี่คุณคุณสมบัตว่าทำอะไร ไว้ นะครับทำเครื่องหมายลงบนผ้าแทนที่เกิดการกดรอย แล้วก็ใช้เหล็กแหลม นะครับ แทงไป นะครับ บนผ้า นะครับ นี่คือเหล็กแหลม นะครับ อันดับต่อมา ปากคีบ นะครับปักคีบ ลักษณะของปักคีบก็จะมีหลายประเภท มีมุมแหลม ร้อยคีบนะครับ ส่วนต่างๆที่เราต้องการ เช่น ต้องการใส่ได้จากโพงหรือคีบพวกอุปกรณ์ต่างๆ ในการตัดเย็บนะครับ นี่คือปักคีบนะครับ อันดับต่อมาที่ตัดได้เราเรียกว่าก้ามปูนะครับ เราเอาไว้ตัดนะครับ เมื่อเราเย็บผ้าเสร็จเราไว้ตัดให้เรียบร้อย อันนี้เรียกว่าก้ามปู นะครับ อันนี้เรียกว่าไขควง นะครับ ไขควงก็จะมีหลายชนิดมี 4แฉกแล้วก็ 2 แฉก นะครับ เราไว้นิยมไว้เปลี่ยนสลับเปลี่ยนได้ นะครับ เปลี่ยนเข็ม นะครับอันดับต่อมานะครับ เข็มจักรเย็บผ้านะครับลักษณะของเข็มจักรมีหลายประเภทนะครับ เช่นประเภทประเภทจักรโพงรหัสของจักรโพงก็จะเป็นรหัสของ DB DC นะครับถ้าเป็นจักรกระเป๋าหิ้วก็จะเป็นลักษณะของจักร SA นะครับเข็มสอย นะครับเข็มสอยนะครับนิยมใช้เบอร์เจ็ดนะครับ นิยมเบอร์เจ็ดทีนี้เรามาดูนะครับลักษณะของเข็ม เข็มนะครับก็จะมีหลายหลายประเภทนะครับ ตั้งแต่เข็มโค้งนะครับ เข็มเบอร์ใหญ่ เบอร์ใหญ่นะครับหลายหลายประเภทเข็มเส้นเล็กอันเล็กต่างๆ เราจะมีเป็นเป็นชุดนะครับตามตัวอย่างนะครับ ดินสอนะครับ ดินสอ ดินสอจะมี 2 ประเภท ประเภทที่1ดินสอเอาไว้สำหรับขีดบนผ้าหรือเขียนบนผ้า ตรงนี้นะครับ เราทำความสะอาดนะครับ สิ่งที่เราเขียนไปก็ลบออกนะครับ ดินสอหนึ่งประเภทนะครับ ดินสอนี้เราเอาไว้สร้างแบบนะครับไว้ทำแบบตัดไว้ทำแพทเทิร์นบนกระดาษนะครับ อันดับต่อมาไม้บรรทัดสร้างแบบนะครับไม้บรรทัดสร้างแบบจะนิยมไม้บรรทัดยาว 24 นิ้ว หลักเซน 60 เซนนะครับ เราจะใช้ไม้บรรทัดนี้ไว้สร้างแบบนะครับ ไม้โค้งสะโพก นะครับลักษณะของไม้โค้งก็จะเป็นรูปร่างของโค้งสะโพกนะครับ ก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับ อันดับต่อมาจะเป็นไม้โค้งหรือนกแก้ว นะครับไม้โค้งหรือนกแก้วก็จะเป็นลักษณะของนะครับไม้โค้ง ไว้โค้งส่วนต่างๆ ในการทำแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นปกเสื้อ วงแขนตรงคอหรือการแยกดาร์ตต่าง ๆ นะครับไว้โค้งส่วนต่างๆ นั่นเองนะครับ นี่คืออุปกรณ์การตัดเย็บนะครับ หมอนเข็มมอนเข็มมีส่วนสำคัญด้วยอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็นี้เราใช้นะครับ ใช้เข็มเสร็จนะครับ เราก็ต้องเก็บรักษาให้เรียบร้อย ตรงหมอนเข็มนะครับ สกอตเทปนะครับก็ไว้ทำสำหรับติดแพทเทิร์นนะครับ